ร้อยไปแสนเนี่ย เอาให้ผมมากนะผมอยากได้จริงๆนะ ตรงแบบอยากไปถอยรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้นะผมบอกเลย ผมแบ่งคุณผู้ชมคนละครึ่งโอ้โหเล่นเลก็โ่โอ้ยหมดแต่พร่ำ เคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้กับผมคนดีคนเดิมอีกแล้ว คนหล่อเฟี้ยวเจียวเรื่องเสียงนะครับผม หนุ่มนาเกลือนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse หรือ ไอ้หนูผีของเรานั่นเองนะครับผม ก็วันนี้เรามาที่ทุน617 บาทนะครับผม ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผมเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะจ๊ะ ใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามช่วยกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะครับผมคำเตือนนะครับ คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่นำไปเล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมมาผมเราจะเริ่มต้นกันที่เบ็ด5%ของเงินทุน 30 บาทนะครับผมจัดไป ขอพายัผมเด็กน้ำอยู่ จะตาย แม่อีกมือหนึ่งกดเมาส์ อีกมือหนึ่งกินน้ำเฟี้ยวมาเนื้อมาทางไม่ทันเลยทีเดียวเชียวนะผม ก็ขออภัยด้วยนะื่อกผมเฮ้ย เรากำไรมาสี่ร้อยนี่หว่าเลิกเลยดีไหมอยากเล่นนะผมโดดแล้วโดดแล้วมาเลยก็ผมมาเลย แช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะผมเอาเติมเลยครับผมก่อนช่วงนี้เจ็บคอนะผมภาคเยอะไปหน่อยนะผมช่วงนี้ติดเล่นตลอดนะผมพอจะมีสักสองร้อยมาก็อยากเล่นนะผมก็ทำเสียงไปงั้นแหละจริงก็แสบคอจริงนะผมช่วงนี้เสลดเยอะอย่าโดนตีนมาล้วงคออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เปรี้ยวอยากเล่นนะเดี๋ยวกูโดนตีนให้กูเสียว ครับผม ผมอยากเล่นได้มากอ่ะแบบผมเห็นบางคนเขาเล่นทุนร้อยไปแสนอ่ะ คือแบบถ้ากูเล่นได้อย่างนั้นนะกูเป็นสุลต่านเล่าจริงก็ไม่ได้ว่านะผมก็ถ้าเล่นได้ก็โอเคกับมันก็ดีไปนะผมไม่โดดไม่มันโดดบ่อยอย่างวันนี้ก็ผมอยากเล่นได้มั้งนะใครมีสูตรมีอะไรที่เขาเล่นแบบ ได้ขนาดทุนร้อยไปแสนเนี่ยเอาให้ผมมากนะผมอยากได้จริงนะ ตรงแบบอยากไปถอยรถใหม่เลย ถ้าได้นะผมบอกเลยผมแบ่งคุณผู้ชมคนละครึ่งเอาเติมเลยก็เพิ่มโอ้ยหมดแต่พรามเข้าอย่างเดือดเข้าอย่างเดือดทันท้าปะเรียบร้อยผมซูเปอร์เมกาวินเลยนะ โอ้โหพกทุนมาที่ 600 บาทปังอีกแล้ว ก็ผมจะบอกให้ว่าเงินที่ผมเติมเข้ามาเนี่ยเป็นเงินจริงๆนะผมผมเอาจริงมันเป็นเงินจริงๆอ่ะมันเล่นอะไรมันก็ต้องเสียดายนะผมนะ โอเค2008แล้วเลิกเลยดีไหมคุณผู้ชม เอามา 600เองวันนี้ งั้นไปอีก 30 รอบแล้วกันนะผม ไปเบสสามสิบผมว่าเบสสามสิบกำลังใจดีนะ ผมบอกไว้แล้วนะผมว่าเว็บที่ผมเล่นตอนนี้ บั๊กนะผม PG ตอนนี้ อ่าฟอร์จูนออฟฟอร์จูนเมาส์มักนะครับผม มักตุ้ยบั๊กเข้าอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมพูดยังไม่นัดคำนะผม ก็ช่วงนี้มันบังนะครับใครจะเล่นเรียบมาเล่นนะลิงใต้ลิงไว้ใต้ปักหมุดนะ ก็ผมแนะนำเลยสองเกมนี้ช่วงนี้แตกดีมากๆ นะผม ผมไม่ใช่ยงเอเย่นมาหาลูกคงลูกค้านะผมก็ผมก็เป็นคนเล่นเหมือนกันเงินก็ที่เติมก็เป็นเงินผมจริงๆนะผม ก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะผมเศรษฐกิจช่วงนี้ ก็รู้อยู่ ใครอยู่ยาวเฮ้ยเฮ้ยโดนจับนะอะไรอย่างเงี้ยโดนจับนะ เกินไปเป้าอย่าติดหรูทัดอยู่ยาวเอาเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้ ป็นไงล่ะกูพูดถึงชื่อเขาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเคหมดสามสิบรอบนี้ผมพอเลยละกันนะครับผมโอ้โหได้สามพันกว่าจริงก็อยากหยุดนะแต่แบบมันมาขนาดนี้จะหยุดทำไมอะเผื่อมันเข้านะผมขอยหดองเพื่อนขอยหดองเพื่อนกูขอร้องรักกูขอร้องรักอืมโอเครอบสุดท้ายบับเข้าหาเรียบร้อย างครับผมจัดไปเอาให้เหลือสักห้าสองพันห้าเนาะก็วันนี้ผมตั้งเป้าไว้ประมาณ 2,500 บาทนะครับผม เอ้ย ยับยียับยเอาพี่ อ่าเรียบร้อย นิ้วลั่นนะผม เรียบร้อย ลืมดูว่ามันไม่ไม่ครบพันสองพันห้านะผม เรียบร้อย ลิงต่อยาวๆเลยกู โอเค ไม่เป็นไรครับผมถือเผื่อมันเข้าดอกใหญ่ไงเออ คิดในแง่ดีไว้นะผม ริงถ้าได้ก็ควรเลิกกันแหละ ไม่ควรมานั่งปัดเศษอย่างนี้หรอกนะครับผมน่าเข้านะมึง นี่ไง เอาเติมเลยโอ้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้บิ๊กวิน เรียบร้อยครับผมโอ้โหไปต่อไปต่อ ไปต่อดิเอาเหลือสองพันห้าเอาสิ หรือสามพันไม่ขึ้นสามพันก็ขอสองพันห้าแค่นั้น ใจหรือเปล่าเพื่อนถามเองแค่ไหนรเองใจเลยเปล่าเองไหวหรือเปล่าเองไหวกับพี่หลยเปล่าฮะ งงงงไปหมกละโดดไม่โดดไหมโอ้ไม่โดดครับผมคือน้องไม่โดดมึงให้กูจ่ายให้กูสักหน่อยก็ยังดีนะ โอเค จัดไปครับ 50 รอบจัดไปยาว ๆ จริง ๆ ก็ถ้ากดเองไม่เข้าเทอร์โบไม่เข้า ก็ลองเป็นเล่นออโต้ดูมากนะผมเพราะว่าเกมพวกนี้ดีกว่าเรากดเฉย ๆ แล้วมันไม่เข้าเนาะโอ้โหถ้าเข้าเมื่อกี้ถ้าเข้าตัวเดียวเรียบร้อยเลยนะผมโอ้โห นั่นไงเอาอีกแล้วลืมอ่ะเจ้าสองพันห้าทำมันกดหยุดไม่ทันนะเอาอีกแล้วไเป็นไรถือว่าไปกันยาวๆครับผมขอสองพันห้าเลือกอ่ะเอ้ยนี่อ่ะไม่เอาดีกว่าเอาเอาไอ้หมดสามสิบสามสิบรอบนี้เอาในใจหนึ่งก็อยากได้สามพันในใจหนึ่งก็อยากพอนะผมก็ ถ้าเล่นจริงๆแนะนำให้พอดีกว่านะครับผมอันละสองพันพอเลิกเลยอะห้าร้อยไม่เป็นไรหาใหม่นะครับผมไม่โดนไหมโดนไหม ไม่โดนอีกแล้วครับผมตอนแรกว่าจะหยุดที่สองพันห้าแต่ไม่เป็นไรถึงไหนก็มันลดมาแล้วเนาะก็ใจนึงก็อยากไปเพราะว่าแบบมันยังมีจ่ายจ่ายอยู่บ้างนะผมอ่าแต่ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรเลิกได้ตั้งนานแล้วนะผมใครจะไปอยู่ไอ้ดังแดงสามพันกว่าเหลือสองพันหายไปตั้งเป็นพันนะผม ไม่ใช่เหรอสามรอบตายครายนะผม หรือไม่แน่ผมจะวัดแม่งหมดเลยแม่งสองพันมันน้อยพูดอ่ะ นี่ไงโอ้เติร์นเลยกระปูยิปปี้ยิปปี้นี่ไง มาสิหยุดเลยครับผมจังหวะนี้ บอกแล้ว โอเคขอจบที่ 2,963 บาทเลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนุ่มนากระเลือกันด้วยนะผม ได้เริ่มกดกระดิ่งติดตามมันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม